สำหรับประโยค apa yang anda inginkan sebagai makanan pembuka แปลว่า คุณต้องการอะไรเป็นอาหารเริ่มต้น พนักงานต้อนรับถามนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชายตอบว่า saya ingin sup labu แปลว่า ฉันขอซุปฟักทองคำว่า apa yang แปลว่า อะไร สิ่งไหนคำว่า ingin k a n หรือ ingin แปลว่า ต้องการคำว่า sebagai แปลว่า ในฐานะที่ คำว่า makanan แปลว่า อาหาร คำว่า pembuka แปลว่า ตัวเปิด ที่เปิด เมื่อใช้รวมกันเป็น makanan pembuka แปลว่า อาหารเริ่มต้น คำว่า sup แปลว่า ซุป คำว่า labu แปลว่า ฟักทอง